ประโยค En attendant, pouvez-vous appeler un taxi pour nous emmener à l'aéroport แปลว่า ในระหว่างรอคอย คุณเรียกแท็กซี่เพื่อพาพวกเราไปสนามบินให้ได้หรือไม่คำว่า En attendant เป็นการสร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยใช้คำบุพบท ตามด้วยมาลาพิเศษที่เรียกว่า Participe présent ซึ่งมาจากการนำกริยากระจายกับบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์คือ nous มาตัด ons ทิ้งและเติม and เข้าไปแทน เปรียบกับภาษาอังกฤษคือการใช้คำว่า while ตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing คำว่า pouvez-vous เป็นวิธีการสร้างคำถามที่เป็นทางการ ในที่นี้มาจากคำว่า pouvez ซึ่งเป็นรูปกระจายของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถ และคำว่า vous ซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง แปลว่าคุณและขั้นด้วยเครื่องหมายขีดกลางคำว่า appeler เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าเรียก คำว่า taxi เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า แท็กซี่ คำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อสำหรับคำว่า emmener เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่า พาไป คำว่า aéroport เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ขึ้นต้นด้วยสะแปลว่า สนามบิน คำว่า l apostrophe เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้เป็นเพศชายเอกพจน์ เนื่องจากวางหน้าคำว่า aéroport ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ เนื่องจากขึ้นต้นด้วยสระคำว่า le จึงต้องลดรูปเป็น l apostrophe เพื่อให้การออกเสียงลื่นขึ้น